ในกรณีที่เราไม่ต้องการให้ตัวหน้าเว็บของเรามาสร้างเป็นลิงก์เมนูนะครับ ยกตัวอย่างเช่น อันนี้นะครับเราไม่ต้องการที่จะ ให้ตัวหน้าเว็บของเราเนี่ยมาสร้างเป็นลิงก์เมนูตรงนี้นะครับ เราก็สามารถที่จะทำการซ่อนหน้าเว็บตรงนี้ของเราได้อ่าแล้วก็สามารถซ่อนหน้าเว็บต่างๆ เหล่านี้ได้นะครับ จากนั้นก็มาอาจจะมาทำเป็นลิงก์เมนูแทนนะครับเนี่ยอาจจะมาทำเป็นลิงก์เมนู เข้าผ่าน ในส่วนของเนื้อหาตรงนี้นะครับ ยกตัวอย่างก็เราสามารถจะเชื่อมโยงผ่านลิงก์เมนูตรงนี้ ไปยังหน้าเว็บของเราได้นะครับ ซึ่งให้เราทำการซ่อน ในตัวลิงก์ข้างบนตรงนี้เอาไว้ ทีนี้เรามาดูวิธีการซ่อนในส่วนของตัวหน้าเว็บของเราในเมนูก่อนแล้วกันนะครับ ทีนี้เรามาดูในส่วนของการซ่อนลิงก์เมนูนะครับ ว่าสามารถทำยังไงนะครับ ก็ให้เราปิดในมุมมอง การดูตัวอย่างตรงนี้ไปก่อนนะครับ ถ้าเราต้องการที่จะ ซ่อนหน้าเว็บนะครับ จากเมนู หน้าเว็บไหนนะครับ จากเมนูเราก็สามารถที่จะคลิกที่ปุ่มด้านหลังตรงนี้นะครับ จากนั้นก็จะมีปุ่มซ่อนจากการนำทางโผล่ขึ้นมา ก็ให้เราทำการคลิกหนึ่งครั้ง สังเกตดูนะครับ ตัวไอคอนตรงนี้ก็จะเป็น มีตัวขีดทับขึ้นมานะครับอลองเอามอไปชี้ดูเห็นไหมครับ ในส่วนของตัวแทรกข้อความนะครับ ก็จะหายไป ส่วนของแทรกรูปภาพก็เช่นกันนะครับ คลิกแล้วก็ซ่อนจากการนำทาง ก็จะหายไปจากตัวลิงก์เมนูตรงนี้ ก็ให้ทำการซ่อน ก็จะเหลือ เมนูสุดท้าย แล้วก็มีสับเมนูอะถ้าเราต้องการซ่อนทั้งหมดนี้นะครับ ยกตัวอย่างให้ดูนะครับ ถ้า เราคลิกที่ซ่อนตั้งแต่สับเมนูด้านบนตรงนี้ทำการซ่อนจากการนำทาง สังเกตดูเห็นไหมครับ ตัวเมนูย่อยด้านล่าง ก็จะโดนซ่อนไปด้วย ลองแสดงตัวอย่างอีกรอบหนึ่งเห็นไหมครับ ในส่วนของตัวหน้าเว็บของเราก็จะหายไปจากสับเมนูตรงนี้แล้ว ก็จะเหลือแค่อันนี้อันเดียวทีนี้ในการเข้าถึงหน้าเว็บของเราก็เอามาทำเป็นลิงก์เมนูตรงนี้แทนนะครับ ก็จะมาโพลตรงนี้แทนจะลองปิดไปครับ อันนี้ก็เป็นในส่วนการซ่อนหน้าเว็บนะครับ ซึ่งหน้าเว็บที่เราทำการ ซ่อนเอาไว้จากลิงก์เมนูด้านบนนี้ ถ้าเราต้องการที่จะให้กลับมาเป็นเมนู ย่อยนะครับ ที่เราซ่อนเอาไว้ในส่วนของแทรกข้อความตรงนี้ ที่เป็นสับเมนูตัวนี้อยู่ แล้วก็เหมือนเดิมครับ ก็คลิกที่ปุ่มด้านหลังตรงนี้ แล้วก็แสดงในการนำทางก็ตัวเมนูย่อยตรงนี้ก็จะโผล่กลับมานะครับ อันนี้ก็สามารถที่จะทำสลับไปสลับมาได้ ตรงนี้นะครับ